enemy. วิตของกสิกรนั้นตามเยอะีิ่งเยอะกว่าขยันมันหนักหนาคนทำงานอยู่ระหว่างงานดินฟ้าถึงแดดกล้าคนทำพ่อทำไปกสิกรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ หลังจากที่เราเพาะเล็ดชนโชไปประมาณสัก สองเดือนถึงสามเดือนเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นกล้าพันธุ์ที่พอจะให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกกระถางของเข้าได้นะฮะวิธีการแยกกล้าพันธุ์มาปลูกเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะ ก็เป็นเหมือนพวกไม้ทั่วไป เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ อันนี้เป็นไม้สิงนะฮะผมเพาะเพาะไว้ ก็พอที่จะแยกได้แล้วแหละนะฮะบางส่วนผมแยกไปแล้วทีนี้วิธีการแยกเนี่ย เราก็ควรที่จะให้มีดินติดออกมาด้วยนะฮะมีดินติดออกมาด้วยเพื่อที่จะให้รากของเขาเนี่ยยังคงกินอาหารได้ต่อเนื่อง จากนั้นก็ ใช้เศษใบไม้ กิ่งไม้ที่ หมัก มารองก้นกระถาง ใส่ปุ๋ยคอกเข้าไป เติมดินหน่อยนะฮะ บางท่านต้องการที่จะให้ไม้ โตเร็วเนี่ย ก็ ใส่ปุ๋ยละลายช้า โรยเข้าไปด้วยก็ได้ ทีนี้เราก็นำกล้าไม้เนี่ยมาวางนะฮะโดยที่เขายังมีตุ้มดินของเขาอยู่เป็นชมสายพันธุ์นี้เป็นไม้สีนะฮะ เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์ โดยธรรมชาติของเขาเนี่ย กิ่งเขาก็จะยืดยาวอยู่แล้วนะฮะ แล้วพอโตไปเนี่ย เราก็ต้องตัดแต่งตัดทดกิ่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นช่วงที่เราเปลี่ยนกระถางเนี่ย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบใบของเขาอย่างนั้นก็เอาดินมาถมได้เลย ก็ใช้มือเนี่ยประคองลำต้นเขาด้วย ชนชมเป็นไม้ที่ทนทานนะฮะเขาจะอดอาหารอดน้ำได้หลายเดือน ไม่ตาย แต่ว่ารากของเขาเองก็เหมือนกับไม้ทั่วไปนี่นะก็อาจจะทนความ รุนแรง อาการที่จะทำให้เขาช้ำอย่างนี้ก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่เขา รากเน่าเชื้อราเล่นงานได้ก็พยายามประคองต้นเขาให้ ไม่ให้ได้รับผล ไม่ให้ได้รับ ไม่ให้กระทบกระเทือนอะไรเศษไม้ใบไม้โรยเข้าไปนิดหน่อยโรยโรยหน้านะฮะโรยหน้าด้วยเศษไม้กิ่งไม้เพื่อที่จะช่วยยึดดิน ช่วยในการ มาให้ดินจากตัวแน่นด้วย เติมดินเข้าไป ก็คุณปูนดินหน่อยนะเพราะว่าต่อไปอีกประมาณสัก สองสามเดือนเนี่ย เดี๋ยวดินก็จะซุดตัวลงไป ก็จะฉุดให้ต้นชนชมเนี่ยซุดลงไปด้วย ก็ปูนปูนขึ้นมานิดหนึ่งอ่าเนี่ยนะเนี่ยครับวิธีการ เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางกล้าพันคนชมง่ายๆสั้นๆดูจบแล้วท่านสามารถนำไปทำที่บ้านของท่านได้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วอย่าลืมนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการขยายอาณานิคมนะล่าอาณานิคมพื้นที่สีเขียวในการรับแจก ปรานะหมากแดงกล้าพันเราให้กล้าพันละสองท่านเพียงแต่ท่านเสียค่าศพเอง แล้วก็นำไปปลูกเพื่อขยายพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของท่านสร้างความสวยงามให้กับโลกของเราด้วยสนใจก็ติดต่อทางด้านล่างข้อความวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะวันนี้เสร็จ